รายวิชา เพศศึกษารอบด้าน บทที่ 4 คติ อคติ และค่านิยมทางเพศ เพศสภาพ ผลกระทบต่อการเลือกปฏิบัติไม่ยอมรับความหลากหลายทางเพศ อัตลักษณ์และวิถีทางเพศในประเทศไทย โครงการส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียมในโลกของการทำงานสำนักงงานแรงงานระหว่างประเทศสรุปไว้ว่า ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ว่าเป็นประเทศที่เปิดกว้างและยอมรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBT แต่งานวิจัยนี้ได้พิสูจน์ว่า ภาพลักษณ์ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เนื่องจากพบว่า LGBT ยังไม่ได้รับการยอมรับทั้งในสังคมและในโลกการทำงานอย่างแท้จริง โดยยังมีอคติที่เรื้อรังและแพร่หลายต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งมโนภาพที่ผิด และการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ ที่ยังคงปรากฏอยู่ ทั้งนี้ LGBT บางคน ยังได้รับการปฏิเสธจากครอบครัวของตนเองอีกด้วย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. การตีตราและการเลือกปฏิบัติที่เรื้อรังในสังคม กลุ่ม LGBT ในประเทศไทย ยังคงเผชิญกับการตีตราและการเลือกปฏิบัติในชีวิต การจ้างงานและการศึกษา แม้ว่า LGBT แต่ละกลุ่มต่างก็เผชิญกับปัญหาการยอมรับทางสังคมในระดับที่ต่างกันไป แต่บุคคลที่มีการแสดงออกทางเพศที่แตกต่างอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนข้ามเพศ ได้แก่ กระเทยสาวประเภท 2 หญิงข้ามเพศ และชายข้ามเพศ รวมทั้งทอมและคนที่มีเพศกำกวม เป็นกลุ่มที่ต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติและการกีดกันที่รุนแรงที่สุด ส่งผลให้ขาดโอกาสในด้านการศึกษาการทำงานและในชีวิต 2. ความกดดันจากบรรทัดฐานรักต่างเพศ และการกีดกันที่มีต่อคนข้ามเพศ การเลือกปฏิบัติและการกีดกันต่อ LGBT เป็นผลสืบเนื่องมาจากความไม่เสมอภาคด้านเพศภาวะ ที่ยังคงปรากฏอยู่ในสังคมที่ตั้งอยู่บนค่านิยมรักต่างเพศ 3. การคุ้มครองทางกฎหมายสำหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ แม้ว่ากฎหมายไทยจะไม่มีบทลงโทษการรักเพศเดียวกัน แต่กฎหมายไทยก็ไม่มีบทบัญญัติที่ห้ามมิให้เลือกปฏิบัติด้วยเหตุวิถีทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ โดยทั่วไปกฎหมายของไทยได้กำหนดเพศตามกฎหมายไว้อย่างเข้มงวด และชัดเจนว่า บุคคลตามกฎหมายมีเพียงเพศชายและเพศหญิงเท่านั้น 4. ช่องว่างทางกฎหมายที่สำคัญที่สุด ในการคุ้มครองสิทธิบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ คือ การขาดการรับรองทางกฎหมายต่ออัตลักษณ์คนข้ามเพศ และคู่ชีวิตเพศเดียวกัน 5. สิทธิในการทำงานและการเลือกปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการจ้างงาน ผู้ให้ข้อมูล LGBT ส่วนใหญ่ในการวิจัยครั้งนี้ เคยมีประสบการณ์ถูกเลือกปฏิบัติในหลายแง่มุม และในทุกขั้นตอนของการจ้างงาน เริ่มตั้งแต่การศึกษาและการฝึกอบรม ไปจนถึงการจ้างงาน โอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การเข้าถึงบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการประกันสังคมอื่น ๆ 6. ทางเลือกอันจำกัดในการเข้าถึงการจ้างงานและความเท่าเทียมในที่ทำงานสำหรับคนข้ามเพศและทอม คนข้ามเพศและทอมมักเผชิญกับอุปสรรคในการจ้างงานมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ คนกลุ่มนี้มักถูกปฏิเสธการจ้างงานในขั้นตอนการสัมภาษณ์ เมื่อพบว่ามีเพศตามกฎหมายที่ตรงข้ามกับลักษณะแสดงออกทางเพศของตน 7. การแยกแยะและกีดกันคนข้ามเพศออกจากงานในระบบ ด้วยเหตุที่คนข้ามเพศมักจะถูกปฏิเสธการจ้างงานในระบบ ทำให้คนข้ามเพศโดยมาก รวมทั้งคนที่มีความสามารถเพียบพร้อม มักต้องจำยอมกับทางเลือกทางอาชีพอันจำกัดไม่กี่อาชีพ ที่ยอมรับความหลากหลายทางเพศ เช่น อาชีพในวงการบันเทิงอย่างการเป็นนักแสดงคาบาเร่อาชีพในธุรกิจความงาม เช่น ประกวดนางงาม ช่างแต่งหน้า พนักงานขายในแผนกเครื่องสำอาง และงานบริการอื่นๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์ 8. ความนิยมลูกจ้างทอมในงานโรงงาน ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทอมเป็นที่ต้องการในโรงงาน ซึ่งแต่เดิมมักจ้างแต่แรงงานหญิงจำนวนมาก งานวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้พบว่า ทอมเป็นที่ต้องการมากกว่าแรงงานชายและหญิง เนื่องจากคุณสมบัติที่มองว่าเป็นทั้งชายและหญิง เช่น ละเอียด คล่องแคล่ว แบบผู้หญิง และแข็งแรงแบบผู้ชาย 9. การยอมรับความหลากหลายทางเพศที่จำกัดในที่ทำงาน ลูกจ้างที่เป็นชายรักชาย และหญิงรักหญิง มักจำต้องแสดงออกเช่นเดียวกับคนรักต่างเพศ พื่อหลีกเลี่ยงการถูกปฏิเสธหรือคำติชินนินทาที่มักจะก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เป็นมิตรต่อ LGBT ยกเว้นในกรณีที่ทำงานในองค์กรหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะโดยทั่วไป 10. การเลือกงานนอกอาชีพกระแสหลัก การถูกปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่า สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เป็นมิตร การขาดเสรีภาพในการแสดงออกทางเพศ และโอกาสในความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่จำกัดทำให้ LGBT มักจะตัดสินใจออกจากการจ้างงานในระบบ ในองค์กรขนาดใหญ่ในภาครัฐ และภาคเอกชน และหางานที่ยอมรับและให้เสรีภาพในการแสดงออกทางเพศ เช่น งานในองค์กรเล็กๆ องค์กรไม่แสวงผลกำไร หรือเลือกทำธุรกิจส่วนตัว บางคนอาจเลือกงานที่ต้องออกข้างนอกเป็นประจำเช่น พนักงานขายประกอบอาชีพอิสระในสาขาต่างๆ เช่น การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ ออกแบบตกแต่งภายใน เป็นต้น 11. การขาดความมั่นคงในอาชีพและการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมที่จำกัด เนื่องจาก LGBT ถูกเลือกปฏิบัติและถูกกีดกันจากอาชีพในระบบและในกระแสหลัก ทำให้ต้องทำงานนอกระบบ ซึ่งมักมีความมั่นคงน้อยกว่า ค่าแรงและสวัสดิการที่ด้อยกว่า แม้กระทั่งเกย์เองก็ยังไม่มีความมั่นคงในอาชีพเหมือนกับชายรักต่างเพศ 12. การเลือกปฏิบัติในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและบริการทางสังคมอื่นๆ ผู้ให้ข้อมูล LGBT หลายคน ร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและบริการอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และการขอสินเชื่อธนาคาร 13. การคุกคามและความรุนแรงทางเพศ LGBT จำนวนมากมีประสบการณ์ถูกคุกคาม หรือกระทำรุนแรงทางเพศที่โรงเรียนและที่ทำงาน ตั้งแต่การล้อเลียน เสียดสีเน็บแนม นินทา ใส่ร้าย ดูถูก เหยียดหยามลวนลาม ไปจนถึงความรุนแรงทั้งทางร่างกายและทางเพศ เช่น การกลั่นแกล้ง การรังแก การทำร้ายร่างกาย รวมถึงการข่มขืน 14. การตีตราและการเลือกปฏิบัติซ้ำซ้อนต่อผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV ประเทศไทยไม่มีกฎหมายห้ามมิให้เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ด้วยเหตุแห่งสถานะการติดเชื้อ HIV มีเพียงแต่กฎและแนวปฏิบัติของกระทรวงที่ไม่ผูกพันบังคับใช้ ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อ HIV จึงถูกปฏิเสธการจ้างงานหรือไม่ได้รับการเลื่อนขั้น ซึ่งมักเกิดจากการเลือกปฏิบัติมากกว่าเหตุผลทางด้านสุขภาพสิบห้าการเลือกปฏิบัติและการคุกคามคนข้ามเพศที่ทำงานบริการทางเพศ ผู้ทำงานบริการทางเพศที่เป็นคนข้ามเพศ มักถูกคุกคามและขูดรีดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นประจำ ในแหล่งขายบริการที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในกรุงเทพมหานคร พัทยา เชียงใหม่ และภูเก็ต 16. มีการเจรจาทางสังคมเพิ่มขึ้นแต่ยังน้อย ที่ผ่านมา แม้ว่าประเด็นการเลือกปฏิบัติในการทำงาน จะเป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งในกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจ้างงานภายในและจากองค์กร LGBT อยู่บ้าง แต่ยังมีการพูดคุยค่อนข้างน้อย เกี่ยวกับประเด็นด้านแรงงานภายในเครือข่าย การพูดคุยในประเด็นปัญหานี้ยิ่งน้อยลงไปอีก ในหน่วยงานภาครัฐ องค์กรนายจ้าง และองค์กรลูกจ้าง ในงานวิจัยไม่พบองค์กรใดเลยในเครือข่ายองค์กร ที่ทำงานต่อสู้เพื่อสิทธิหลากหลายทางเพศ ที่ต่อสู้ หรือส่งเสริมสิทธิแรงงานของ LGBT อย่างแท้จริง 17. ขาดองค์กรที่จัดการเกี่ยวกับประเด็นการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานโดยตรง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กสม เป็นหน่วยงานที่องค์กรในเครือข่ายความหลากหลายทางเพศ พึ่งพาในยามจำเป็น รวมทั้งเมื่อต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิแรงงาน